พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนงานวิจัยไทยไปอวกาศกับโครงการ National Space Exploration 2018 การพัฒนางานวิจัย ด้านการทดลองวิทยาศาสตร์อวกาศของประเทศไทย ได้เริ่มดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัย และนักวิจัยจากทั่วประเทศ ส่งข้อเสนอหัวข้องานวิจัยผ่านโครงการ National Space Exploration ซึ่งโครงการได้ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 2 ในปี 2561 นี้ครับ วิสตาและสวทชร่วมดำเนินการโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศ และการทดลองในอวกาศ หรือ National Space Exploration 2018 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยของคนไทย ที่สามารถก่อให้เกิดนวัตกรรมอวกาศสุดล้ำ และสร้างเป็นอุตสาหกรรมด้านอวกาศของคนไทยต่อไปในอนาคต ในปีนี้มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่น่าสนใจจากทั่วประเทศจำนวน 10 โครงการ และผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้าย 2 โครงการ ได้แก่โครงการวิจัย ผลของสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง ต่อการผลิตกรดแกมมาโพลีกลูตามิกโดยแบคทีเรีย บาซิลัสซับทิลิสและหัวข้อ ระบบพยุงชีพที่ยั่งยืนจากไข่น้ำสำหรับการสำรวจอวกาศในอนาคต โดยทิสตาและสวทชจะผลักดันทั้งสองงานวิจัยนี้ ขึ้นไปทำการทดลองในห้วงอวกาศต่อไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/nse ร่วมสนับสนุนโครงการโดยทิสตาและ สวทช